ประโยค Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bienvenue à notre hôtel. ประโยคนี้เป็นประโยคที่พนักงานโรงแรมกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าพัก มีการใช้คำว่า Bonjour madame. Bonjour monsieur. เป็นการทักทายทีละคน โดยเริ่มจากการทักทายผู้หญิงก่อน ซึ่งเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในวัฒนธรรมภาษาฝรั่งเศส ประโยค Bienvenue à notre hôtel. แปลว่าโรงแรมของเรายินดีต้อนรับ คำว่า bienvenue เป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์ แปลว่าการต้อนรับ ในที่นี้นำมาใช้โดยไม่มีประธานหรือกริยา ในภาษาไทยนิยมใช้เป็นคำกริยา นักท่องเที่ยวกล่าวตอบว่า bonjour madame แปลว่า สวัสดี